จะเลือกอะไรดีระหว่าง iPad กับ MacBook ชมคลิปนี้ดูนะครับ เผื่อจะช่วยให้การตัดสินใจนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หลายคนมีคำถามเข้ามาเยอะมากครับว่าจะเลือกอะไรดีระหว่าง iPad แล้วก็ Mac สำหรับการใช้งานนะครับ โดยเฉพาะน้องๆนนักศึกษา หรือว่าคนที่กำลังหาอุปกรณ์ในการใช้งาน คลิปนี้ผมจะพยายามสรุปสั้น ๆ ให้ได้ฟังกันนะครับ ผมจะบอกข้อดีของแต่ละอย่างให้ฟังนะครับ ว่า iPad ดียังไง เหมาะสมยังไงกับการใช้งานในลักษณะไหน MacBook นั้นดียังไง เหมาะสมยังไงในการใช้งาน แล้วเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสุดท้ายนั้น เราต้องการอะไรกันแน่นะครับ เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ iPad ก่อนนะครับ ในคลิปก่อนหน้านั้น ผมได้อธิบายให้ฟังแล้วว่า iPad ตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่น แต่และรุ่นนั้นราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือ iPad รุ่นที่ 7 ที่เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปี 2019ือว่าเป็น iPad รุ่นที่ถูกที่สุดนะครับที่ออกมาราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่10,000กบบาท เดี๋ยวเรามาดูข้อดีของ iPad ข้อแรกนะครับ iPad นั้นมีราคาที่ถูกครับ ราคา 1 9 0 0บาท คือราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่ถูกที่สุดนะครับสำหรับ iPad ที่เราสามารถ เลือกหามาใช้งานได้ มันเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด ถ้าอยากจะซื้ออุปกรณ์สักอย่างหนึ่งก็คือ iPad นั้น ถ้าเทียบกับ MacBook ตัว iPad เริ่มต้นถูกกว่าแน่นอนครับข้อที่ 2 iPad สามารถถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อคลิปแบบพื้นฐานไปจนถึงขั้นระดับเกือบแอดวานซ์ได้นะครับ ก็คือยังไม่ถึงสูงสุด แต่ว่าในงานพื้นฐานตัดต่อง่าย ๆ สามารถทำได้ มีกล้องถ่ายรูปให้ด้วย ถ่ายทั้งรูปได้ ถ่ายทั้งวิดีโอ ได้ ถ้าเป็น iPad รุ่นสูง ๆ อย่างเป็น iPad Pro สามารถถ่ายทำวิดีโอได้ถึง 4K นะครับ มันก็จะมีแอปพลิเคชันทั้งตัดแต่งรูป พวก Lightroom พวกอะไรก็สามารถทำได้ ตัดต่อวิดีโอทั้ง iMovie เอ่ยพวก KinMaster หรือไม่งั้นก็เด่นนก็ Luma Fusion นะครับ พวกนี้สามารถทำได้ครับ แต่อย่างที่บอกคือ มันจะทำได้เกือบถึงระดับแอดวานซ์ การใส่เลเยอร์ อะไรเข้าไป หรือว่าการใส่เอฟเฟกเข้าไปนั้นมันจะยังถูกจำกัดอยู่ ถ้าอยากจะทำหนักๆมากกว่านั้น เราจะต้องกระโดดไปที่ Mac นะครับ อันที่3ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ AR iPad จะมาพร้อมกับกล้องหลังทาง Apple พัฒนา iPad OS ออกมา เขาได้ชูประเด็นในเรื่องของ AR เข้ามาช่วย AR มันคือการใช้เทคโนโลยีเสมือนบวกกับของจริงที่มีอยู่นะครับยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย คนที่จะได้ประโยชน์จาก AR มากที่สุด ผมยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาแล้วกันครับนักศึกษาคณะแพทย์ก็จะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกกายวิภาคต่างๆ เพื่อให้ดูตับไตไส้พุงของเรา หรือว่าองค์ประกอบภายในที่อยู่ในร่างกายของเราตัวนั้นมันจะมีแอป เพิ่มมาเราสามารถใช้ iPad ใน การสแกนนะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเลื่อนดูขยายย่อเพื่อที่จะดูภาพ3มิติของโมเดลเหล่านั้น ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น และแอปพลิเคชันเหล่านี้มีให้เลือกดาวน์โหลดค่อนข้างที่จะมากมาย แล้วคุณภาพในแอปนั้นค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากๆนะครับดังนั้น AR บวกกับ iPad จึงทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากกว่านะฮะข้อที่4ครับ iPad มีน้ำหนักที่เบาเล็ก iPad ที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือ iPad mini ดีไซน์ออกแบบมาให้น้ำหนักเบาใช้งานได้ง่าย ตัวเครื่องบาง มีเคสป้องกันให้อย่างดี หรือสามารถใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดก็ได้นะครับก็จะทำให้เป็นทั้งสมาร์ทคีย์บอร์ดที่เราสามารถพิมพ์ได้ แล้วก็เป็นทั้งเคสในการปกป้องให้กับตัว iPad ได้ด้วยนะครับข้อที่5ครับรองรับ Apple Pencil iPad ทุกรุ่นรองรับ Apple Pencil ข้อดีของ Apple Pencil คือสะดวกในเรื่องของการจดการวาด ตัวนี้ต้องบอกเลยว่า Apple Pencil กับ iPad เป็นของที่เกิดมาคู่กันอยู่แล้วเวลาการเขียน เวลาการจด เราสามารถที่จะวางมือลงที่บนหน้าจอได้ แล้วเราสามารถเขียนได้ เวลาเรากดลงไป น้ำหนักของเส้นที่เรากด มันจะเข้มลง ตามแรงกดที่เรากดลงไปนะครับ มันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่า มันเหมือนตอนที่เรานั่งเขียนอยู่บนสมุด หรือว่าบนกระดาษเลคเชอร์ประมาณนั้นนะครับ มันจะได้ฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกที่มันดีกว่า มันดีกว่าการที่ใช้แท็บเล็ตยี่ห้ออื่น แล้วใช้สไตลัสที่แบบว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะวางได้เลย เราจะเขียนเราจะต้องยกมืออย่างเงี้ยให้แค่ปลายปากกาลงไปนะครับ ตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะฮะ ถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่ง Mac เลยเนี่ย Mac จะไม่สามารถรองรับตัว Apple Pencil ได้นะครับ แล้วก็พวกแอปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจด อย่าง Footnote อย่าง Notability การวาดเขียนนะครับอย่างเช่นพวก Procreate หรือว่าอื่น ๆ เพิ่มเติมมากมายนะครับ มีให้เลือกเยอะมากแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับทั้งฟรีและไม่ฟรี ทั้งระดับเริ่มต้น แล้วก็ระดับพรีเมียมจนไปถึงระดับโปรเฟชชั่นอลก็สามารถใช้งานร่วมกับตัว iPad ได้นะครับข้อต่อมาครับ iPad รองรับระบบทัชสกรีนหรือว่าระบบสัมผัสหน้าจอนั่นเองนะครับมันทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ใช้งานได้ง่ายในที่นี้หมายถึงทุกคนมีความชินหรือว่าคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือว่าใช้ iPhone อยู่ พอมาใช้ iPad มันจะมีความคล้ายคลึงกันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะหัดใช้อุปกรณ์นั้นๆนะครับมันก็เลยทำให้ปรับตัวไม่ต้องเยอะ แต่ถ้าเรากระโดดจาก Windows มาเป็น Mac มันก็จะมีความที่ยากกว่านะครับ ข้อต่อมาครับรองรับระบบเซลลูล่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งฮอสปอตจากมือถือ iPad ทุกรุ่นจะมีรุ่นที่รองรับเซลลูล่าด้วยนะครับถ้าใครต้องการการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบตลอดเวลาเราก็เลือกโมเดลตัวนั้นได้ เราสามารถที่จะทำงานได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ไม่ต้องรอสัญญาณ Wi-Fi เราก็สามารถใช้งานผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับ มาดูจุดเด่นในฝั่งของ MacBook กันบ้างครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่า MacBook นั้นมีหลายซีรีส์เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสั้น ๆ ก่อนว่า MacBook นั้นมีกี่ซีรีส์หรือว่ามีกี่รุ่นนะครับเริ่มต้นที่สตาร์ที่ถูกที่สุดก็คือ MacBook Air ที่อยู่ตรงนี้นะครับ MacBook Air ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ MacBook Air ปี 2020 อันดับต่อมาครับคือ MacBook Pro 13 นิ้ว อันดับต่อมาคือ MacBook Pro 16 นิ้ว อันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ยังขายอยู่ใน Apple Store ออนไลน์นะครับ MacBook Air MacBook Pro 13 แล้วก็ MacBook Pro 16 นี่เรายังไม่ได้พูดถึงรวมถึงรุ่นเก่าๆ อย่างเช่น MacBook Pro 15.4 นิ้ว หรือว่า MacBook ธรรมดานะครับ แต่ว่าณปัจจุบัน MacBook ธรรมดาเนี่ยทาง Apple ตัดออกจากสายพานการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลักๆ ก็เหลืออยู่แค่ 3 ซีรีส์ณปัจจุบัน MacBook ที่ถูกที่สุดก็คือ MacBook Air ของปี 2020 นั้น MacBook Air Start เริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาท มาพร้อม Intel Core i3 รุ่นที่ 10 แล้วก็ความจุพื้นฐานให้มา 256 g b ที่มาพร้อมแรม8 g b สามารถที่จะทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาดูจุดเด่นครับที่ลิสต์มาก็คือเป็นจุดเด่นที่ดีกว่าทางฝั่งของ iPad นะครับที่ iPad จะไม่สามารถทำได้ ข้อแรกครับอย่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือ หน้าจอใหญ่ แล้วก็มาพร้อมตัวคีย์บอร์ดนะฮะ MacBook Air หน้าจอจะอยู่ที่ 13 นิ้วนะครับและรุ่นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดก็คือ MacBook 16 นิ้ว หน้าจอการแสดงผลสวยงาม มันทำให้เราเห็นเนื้อหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอ ได้รายละเอียดที่คมชัดนะครับทุกรุ่นของ macbook เป็นหน้าจอที่เป็น retina display เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันทำให้รายละเอียดเวลาที่เราดูรูปที่ถ่ายมานะครับก็จะเห็นรายละเอียดเม็ดสีที่คมชัดมากขึ้น สีรองรับทูโทนนะครับเห็นรายละเอียดเวลาที่เราจะ รีทัชรูปเราก็จะเห็นได้มากกว่า แล้วก็การพิมพ์นั้น เราไม่ต้องซื้อคีย์บอร์ดเพิ่มนะครับสำหรับ macbook เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ได้เลย แต่ทางฝั่ง iPad นะครับถ้าเราจะพิมพ์พิมพ์งานในที่นี้หมายถึงพิมพ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะต้องมีคีย์บอร์ดเสริม ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายทั่วๆไปแต่ฝั่ง macbook นี้มีมาให้เลยนะครับแล้วก็ macbook นี่สามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณนะครับออกไปยังจอคอมพิวเตอร์ด้านนอกได้ เสียบพัน USB-C หรือว่า แปลงจาก USB-C เป็น HDMI แล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกได้ ความละเอียดสูงสุด 6K เลยทีเดียวนะอย่าง MacBook Air 2020 ส่งสัญญาณออกไปยังจอภาพ Pro Display XDR ได้นะครับอันนั้นคือความละเอียด 6K แสดงภาพข้างนอกชัดเจนเลยนะครับจอ 5K ก็ต่อได้แล้วจอ 4K นั้นสามารถต่อสูงสุดได้ถึง 2 จอเลยทีเดียวนะครับมันทำให้พื้นที่การทำงานของเราทำได้ เยอะมากยิ่งขึ้น สมมุติว่าผมนั่งทำงานอยู่บน MacBook แล้วรู้สึกว่าอยากจะเห็นมุมมองที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น ผมสามารถนำ MacBook ตัวนี้ไปต่อ เข้ากับจอมันก็จะทำให้สเปซในการทำงานของผม ไม่จำกัดอยู่แค่จอ 13 นิ้วเท่านั้นนะครับข้อที่2ครับ Mac OS มีความยืดหยุ่นกว่า iPad OS เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งจากทาง App Store เท่านั้น ถ้าทางฝั่ง iPad iPad จะติดตั้งจาก App Store App Store มีเท่าไหร่ เลือกได้เท่านั้น ไม่สามารถเอาจากแหล่งอื่นมาลงได้ แต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง Mac นะครับเราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เพิ่มเติมได้นอกจากที่มีใน Mac App Store เรายังสามารถไปดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ของ third party ต่างๆ ที่เขาพัฒนาออกมานะครับเราสามารถลงแอปพลิเคชันในนี้ได้มากกว่านะฮะข้อที่3ครับสเปคการทำงานมีความยืดหยุ่นมากกว่า iPad ในที่นี้จะหมายถึงในเรื่องของ สเปค อย่างเช่นความเร็ว CPU ที่แรงนะครับสามารถเลือก CPU ได้ ตั้งแต่ i3 i5 i7 จำนวน CPU คอมีตั้งแต่ CPU 2คอไปจนถึง8คอนะครับสามารถเลือกได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการการประมวลผลที่มากขนาดไหน ซึ่ง iPad นั้นไม่สามารถที่จะปรับในลักษณะนี้ได้นะครับ iPad มีออกมาเท่าไหร่ตามโรงงาน สามารถใช้ได้แค่นั้นเราไม่สามารถปรับแต่งได้ เราสามารถเพิ่ม SSD ได้นะครับว่าจะให้ใช้เท่าไหร่สูงสุดไปถึง8เทราไบต์อย่าง MacBook Pro Pro 16 นิ้วเนี่ย สูงสุดไปเลย 8 เทราไบต์ก็สามารถทำได้ ถ้าเราต้องการที่จะเก็บไฟล์ที่มากขนาดนั้นในการทำงานของเรานะครับจำนวนแรมที่เราสามารถยัดเข้าไปได้ สตาร์ทต่ำสุดก็คือ8 g b สูงสุดไปจนถึง 64 g b อยากจะได้ความแรงขนาดไหนนะครับ เพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นมันรื่นเท่าไหร่ เราสามารถคอนฟิกตั้งค่าได้จากตอนที่เราซื้อเลยนะครับ อันนี้คือความยืดหยุ่นความสะดวกในเรื่องของการอัปเกรดฮาร์ดแวร์นะครับ ข้อที่4ครับ ระบบ multitasking หรือว่าการทำงานหลาย ๆ แอปพลิเคชันนั้น บน Mac จะสามารถทำได้ดีกว่า อย่างเช่นเราเปิดใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Safari เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Keynote เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับไฟล์ Presentation เราสามารถที่จะสลับแอป หรือว่าเปิดหน้าต่างแต่ละแอปเอาไว้เพื่อที่จะดูข้อมูลพร้อม ๆ กัน ใน Mac OS จะสามารถทำได้ง่ายกว่านะครับ เพราะว่าเราสามารถเอาแอปหนึ่งอยู่มุมซ้าย แอปหนึ่งอยู่มุมขวา แอปหนึ่งอยู่ด้านล่าง อีกแอปหนึ่งก็อยู่อีกมุมหนึ่งอะไรประมาณนี้สามารถทำได้แล้วก็สลับสลับกันมา แต่ว่าทางฝั่ง iPad OS เนี่ยสามารถใช้งานพร้อมกันแบบ Split View ได้แค่ 2 แอปพลิเคชันเท่านั้นนะฮะแล้วก็การสลับมานี่อาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนะครับถ้าใครมีการทำงานหรือว่า workflow การทำงานที่มันสลับซับซ้อน และต้องเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหลาย ๆ ตัวนะครับ MacBook ก็ยังตอบโจทย์มากกว่า iPad นะครับข้อต่อมาครับ ความโดดเด่นของตัว Mac ที่เราไม่สามารถได้จาก iPad นั่นก็คือเรื่องการรองรับแอปพลิเคชัน เฉพาะทาง อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือ สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับ Mac สำหรับ iPad OS สำหรับ iPhone หรือว่าสำหรับ Apple Watch เครื่องมือเหล่านั้น เราสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งลงตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้ หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำเว็บไซต์นะครับพัฒนาเว็บไซต์หรือพัฒนาเรื่องต่าง ๆ หรือพัฒนาพวกไฟล์ 3D ที่จะต้องใช้กำลังการประมวลผลที่สูงมาก มากๆนะครับทาง macOS นั้นจะทำได้นะครับ ซึ่ง iPadOS จะไม่สามารถทำได้ iPadOS ผมว่ามันจะมาเติมเต็มในส่วนที่ Mac ทำไม่ได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Apple Pencil บน iPadOS ในการวาดอะไรต่าง ๆ นั้น มันอาจจะสะดวกกว่าการวาดบน Mac ด้วยเมาส์นะครับ เขาก็เลยทำงานพร้อมกันมันถึงจะดีกว่านะฮะข้อต่อมาครับสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้มากกว่านะครับตัวอย่างเช่นมีพอร์ต USB-C ที่เราจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับอ่าอย่างเช่นต่อกับพิมพ์เตอร์อย่างเช่นต่อกับ external hard drive หรือว่าต้องการต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่อจอมอนิเตอร์ด้านนอก Mac มันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า หลักๆนะครับ ประโยชน์ของ macbook ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ดังนั้นปัจจัยแรกที่เราจะต้องพิจารณาก็คือสิ่งที่เราจะนำไปใช้งานเป็นหลักนะฮะถ้าสำหรับนิสิตนักศึกษาแค่เอาไว้จดโน้ตเอาไว้อ่านหนังสือ เอาไว้อ่าน PDF แล้วก็ทำพรีเซนต์เล็กๆ น้อยๆนั่นนู่นนี่ผมมองว่า iPad นั้นก็เพียงพอสำหรับเราแล้วนะครับในการทำงานในลักษณะนี้ ก็คือซื้อตัวถูกๆพอ iPad 7 ก็พอหรือไม่งั้นก็อาจจะไป iPad Air 3 ก็ได้นะครับก็จะประหยัดกว่านะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อถึงตัว MacBook ก็ได้ อาจจะไปซื้อแล็ปท็อปที่ถูกๆมาใช้งานก็ได้ในฝั่งของ Windows นะครับก็จะประหยัดลงไปอีก และ MacBook นั้นเหมาะกับใคร อย่างเช่นนักศึกษาของคณะวิศวะคอมเนี่ยคือมันก็จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว มันจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนต่างๆนะครับ ต้องลงแอปพลิเคชันต่างๆ ต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน เราจะต้องเลือกในสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับงานเรามากกว่านะครับ ก็เลยแนะนำว่าถ้างานไหนที่มันจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ก็แนะนำว่าให้เราเลือกทางฝั่งตัว Mac มาใช้เลยนะครับมาถึงจุดนี้เราก็คงจะเห็นภาพรวมนะครับว่า iPad เหมาะกับงานอะไร Mac เหมาะกับงานอะไร แล้วใครควรจะเลือกรุ่นไหนไปใช้งานนะครับหวังว่าคำแนะนำนี้จะช่วยให้ใครที่กำลังสงสัยอยู่ ว่าจะซื้ออุปกรณ์ตัวไหนดี สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนมาเป็นอุปกรณ์คู่ใจในการใช้งานต่อไปนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสผมจะแนะนำในเรื่องของการจัดสเปค ว่าถ้าสมมุติว่ามีทุนเท่านี้มีทุน 20,000 30,000 เราจะซื้ออะไรยังไงได้บ้างถ้ามีทุน30,000เราจะซื้ออุปกรณ์อะไรดีที่จะสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะให้คำแนะนำในตรงจุดนั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go